สวัสดีครับผมพงศักดิ์วิชานะครับ วันนี้จะมาพบกับการบรรยายของผมนะครับ ก็คือวันนี้เราจะมามาดูว่าความหมายแล้วก็ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไรนะครับนะครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยเริ่มต้นเมื่อประมาณทศวรรษที่ 70 นะครับโดยเริ่มจากการโอนเงินระหว่างหน่วยงานสองหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับบริษัทนะครับ เมื่อสมัยก่อนนั้นเนี่ยจะเป็นการการใช้งานแบบด้วยองค์กรที่มีขนาดที่ใหญ่ บริษัทที่ใหญ่นะครับ อาจจะมีบริษัทเล็กๆบ้าง แต่ยังยังใช้กันยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านมานานๆเข้าเนี่ยด้วยความที่ว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยดีขึ้นนะครับ แล้วก็มีการแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับจึงทำให้ การใช้งานพันธุ์ดิจิทัลเนี่ยแพร่หลายไปทั่วทุกกลุ่มองค์กร ทุกภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภทเช่น การโฆษณา การซื้อสินค้า บริการการซื้อหุ้นการทำงานหรือแม้กระทั่งการประมูลต่างๆนะครับ แล้วเนื่องจากว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมการซื้อขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นะครับหรือ e-business นะครับเป็นการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการโทรคมนาคม มาเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการติดต่อกับลูกค้า การค้นหาข้อมูล รวมถึงการทำงานขององค์กรต่างๆ ดังนั้นเนี่ยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์คอมคอมเมอร์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า e-commerce นะครับ จึงหมายถึงรูปแบบธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ คมนาคมเนี่ยมาใช้ในการประมวลผลผ่านส่งผ่านข้อมูลระบบดิจิตอลลงไปถึงข้อมูลภาพและเสียงภาคหน่วยต่างๆ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กรที่ดี การเจรจาทำธุรกิจที่ดี การทำนิติกรรมหรือทำสัญญาการทำบัญชี หรือการชำระภาษีเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราถึงจะได้เห็นว่าประโยชน์ของมันค่อนข้างที่จะมีในในการใช้งานใน ป่าปัจจุบันนะครับแต่เราลองย้อนไปเมื่อเมื่อก่อนนะฮะเมื่อสมัยน่าจะ 40 กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะสมัยนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายและมีราคาที่ยังสูงนะครับ ดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับจึงไม่ค่อยนิยมนำมาใช้งาน เพราะว่าถ้านำมาใช้งานเนี่ยองค์กรเล็กๆเนี่ยจะไม่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุผลเพราะว่าต้นทุนที่จะสูงนะครับ จึงไม่คุ้มคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ณปัจจุบันเนี่ยแพร่หลายกันมากมาย ดังนั้นเนี่ยส่วนของการนำมาใช้งานจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับครับ ต่อไปก็นี้เป็นประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้แบ่งออกเป็น 6 ประเภทนะครับ ประเภทที่1นะครับก็คือ B2B Business to Business นะครับ เป็นการทำธุรกรรมการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการด้วยกัน หรือ เรียกเลยว่าการทำการค้าระหว่างองค์กรกับองค์กรนะครับ เช่นการจัดซื้อจัดจ้างการจัดการสินค้าคงคลังหรือการจัดการการชำระเงินเป็นต้นนะครับเทคโนโลยีที่นำมาใช้สัดสนอาจจะได้แก่การจัดการโซ่อุปทานหรือการเลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถติดต่อและเลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับ ต่อมาครับข้อประเภทที่ 2 นะครับก็คือ business to consumer หรือการทำธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการหรือองค์กรครับกับผู้บริโภคนะครับการการดำเนินธุรกิจประเภทนี้คือการดำเนินธุรกิจโดยตรงโดยใช้รูปแบบการดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนเนี่ยเหมือนกับประเภทแรกก็คือ business to business นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับประเภทที่3นะครับประเภทที่3ก็คือ consumer to consumer เป็นการทำธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกันนะครับ โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีช่วยในการสนับสนุนเป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมทางการค้าระหว่างกันนะครับ ในลักษณะการประมวลหรือที่มักจะเป็นที่นิยมเรียกกันว่าการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ทั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยคนกลางมาช่วยในการจัดการรวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจจะได้แก่การ ได้เปลี่ยนสินค้ากันระหว่างการการซื้อขายที่สินค้าที่ใช้แล้ว อย่างเช่นแบบว่า เราอาจจะเหมือนผมนี่มีโน้ตบุ๊กอยู่เครื่องหนึ่งผมใช้มาได้สักปีกว่าละอยากจะได้ใหม่ไปเก็บอันเก่าไว้ก็เสียดายผมก็เลยเอาไปประกาศขายเป็นสินค้ามือสองนะครับลักษณะนี้จะเข้าขายตรงที่ว่า consumer to consumer นะครับ ประเภทที่4นะครับก็คือลักษณะของ consumer to business นะครับ เป็นการทำธุรกรรมการค้าระหว่างผู้ประกอบผู้บริโภคกับผู้ประกอบการนะครับหรือองค์กร โดยที่ผู้บริโภคนั้นได้มีการจะตั้งกลุ่มสมาชิก หรือที่เราอาจจะเรียกกันว่าสากลขึ้นมา แล้วดำเนินการทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการหรือองค์กรนั้นๆนะครับ ในนามของสมาชิกหรือสากลซึ่งไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับทางนี้เพื่อเป็นอำนาจในการต่อรองกับผู้ประกอบการที่เรากำลังทำธุรกรรมด้วยนะครับ ต่อมานะครับประเภทที่ 5 ที่เรียกว่า business to government นะครับ ก็คือการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งที่ใช้กันมากที่สุดก็คือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือที่เราเรียกว่า e-auction นะครับ ซึ่งประเทศไทยเราก็ใช้ระบบนี้อยู่ในในการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะครับ ต่อมาครับ เป็น government to consumer ลักษณะนี้คือลักษณะของภาครัฐ กับผู้บริโภคส่วนใหญ่นี่จะไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้าจะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อแบบงานบริการเช่น ภาครัฐมีบริการเสียภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้นนะครับ หรืออาจจะมีการทำทะเบียนต่อทะเบียนอะไรต่างๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับความหมายและประเภทของพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับ ไว้โอกาสหน้าครับ